เจ็ดโมงครึ่งก่อนจะถ่ายรูปครับถ่ายเจ็ดโมงจ็ถ่ายด้วยได้ไหมเจ็ดโมงถ่ายก็ได้ครับ อ้าว ไหนเจ็ดไหนหกครึ่งไงเฮ้ยหกครึ่งอะไร โอเคโอเคโอเคต่อเราเนี่ยนี่พี่โอ้ยโอ้ยมันไส้มากบอดแม่งไปเลย ประมาณนครับจำไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราออกมาตอนเจ็ดโมงขึ้นภายในเวลาร้อยยี่สิบห้าชั่วโมงวันนี้วันที่ห้าครับวันพ่อทรัาที่้าครับรา้าานท่นวันที่บครับ่นตอนเที่ยงครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับ ่ะข้างหลังไปไหนหมดนะตอ4นครับต่อไปที่ 75 โลแล้วครับ ต่อไป4ที่9ที่ชัยนาตอนนี้เราอยู่จังหวัดอ่างทองเวลาสิบโมงครึ่งละ ไปต่อครับ ร้อยครับ CP ต่อไปร้อยต่อไปร้อยหกห้าแต่ว่าเราน่าจะจอดก่อนเออเพราะเราเดี๋ยวเราชอบกินข้าวเราน่าจะต้องกินข้าว เพราะเราหิวข้าวเลยครับ างซ้ายข้างนี้ทางขวาเรียบร้อยไปแล้วครับเรียบร้อยครับกลับบ้านไม่ต้องลาพักร้อนแล้วพี่เย่กลับไปทำงานเันจันทร์โอ้โหสุดยอเดี๋ระบมหรือเปล่าไม่รู้เอออาจจะลาเพราะเจ็บระบบน่าจะน่าจะเอ็กซิเสิที่สองสิวที่สองมาได้กี่โมงแล้วเออสิบห้าทุบหก สวยครับ Look, look, look at that. ครับสองล้อพี่แต่ทำสถิติ แต่พรอกันสองล้อเลย ลงสะพานทีเดียว ่สี่เท่าไหร่ไม่รู้อะสามร้อยสามสิบห้ากิโลเป็นจุดดอกแรกครับ กิจครับที่พักะเดบียงน้ำรีสอร์ทเป็นใหพสบายจองห้องเลยห้องว่างคนมาไม่พอโตกับไม่ควนอะไรไม่รู้ตามวิธีมาลูกผสมตามวิธีมาลูกผสมเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ปีต่อไป 423ที่พิจิตร 196กิโลครับ ตอนนี้เรามาถึงตอนบ่ายสองครึ่งเรากลับแผนครึ่งชั่วโมงนี่กับ พี่วราครับ นี่กับพี่วราพี่วราท่าทางครับท่าทางพี่วราท่าทางไม่ค่อยดีแล้วครับไม่ดีมากมากๆเลยสู้สู้อีกนิดนึงพี่ลองดูถ้ามันไม่โอเคก็สู้เลยะ ว่าจะเปที่แรกถ้าจะไม่ผิด620 หนึ่งตีสองแน่นอน EP ต่อไป CP 8แพร่พระชาติช่อแห710 โลก็แลนว่าจะให้ถึงตอนสักตีสามเจอนะครับหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิ 16 องศา 版嘅人嚟食食咯。 มอบดอกเอากับโซ่ ส่งเป็นกำลังใจให้ผมไปฝั่งต่อครับไปกันคง คงได้ยกแล้วดีค่ะ ขอบคุณที่สวยมากครับขอบคุณครับต่อไปครับสามนายแปดสิบแปดยีสิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วตอนนี้ได้ที่เจ็ดสามเจ็ดยี่สิบเก้าองศาบนน้ำเรา quý thị ở đẹp วุธับพี่โดครับนี่นี่นี่นี่นี่ขอไปขอซื้อของใหม่ได้ เขาบอกมีอย่างเงี้ยเขาให้มา ครับที่ 800 โล หมู่บ้านปากนาย จังหวัดแพร่ แล้วเดี๋ยวเราข้ามเรือไปอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกจะเป็นอุตรดิตถไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวก่อน พอข้ามไปแล้วเราจะไปที่ CP 9เป็นคอนโทรลเอาไป็นเป็นคอนโทรล ครับเป็นเซเว่นอีก5โล แล้วเราก็ปั่นไปที่จุดนอนอีก41โล47 โล ก็สักปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยเป็นแข้ามจากฝากนาย ไปไหนนะพี่้ามไปตะปัดออกไปไอ้าใหญ่สี่พี่พี่เราเราจะข้ามไปที่ไหนครับเนี่ย ข้างไปของอำเภอน้ำปาแล้วครับ น้ำปาข้างไปเน้ำปาสดครับอ๋อคอนโทรครับ ที่ป่าน้ำปาครับ อุติตหนึ่งสี่สิบสามนาที ิโลหกรออีก 600ว่าเอีก2วันอุณหภูมิตอนนี้ 14.4ครับง่วงเลยนอนข้างถนนไป ครับ ตอนนี้อยู่กับพี่โดครับ ตอนนี้เราเหลืออยู่ 3 คนแล้วพี่โดแล้วก็เราไปแล้ว ไปแล้วตอนเช้าอันนี้เช้าวันที่8เช้าวัน วันนี้ลองท็อปวันอังคารวันนี้ลองท็อปอ่าลองท็อปครับลองท็อปเมื่อวานตัวท็อปไปแล้วเมื่อวานตัวท็อปเล่นนะเล่นแล้วขาแทบหลุดแล้วครับจังหวัดนี้ครับ10%ครับ ไม่ใช่8%ช่วงลำกอดครับความยาว4กิโล โอ้ยข้าวที่กินทีหมดเลยไปไหนกันครับสวัสดีจ้า สวัสดีครับเฮ้ยพี่เอิญ ตอนนี้อยู่ CP 9ครับเท่าไเดี๋ยวเราจะไปไปปีต่อไปที่เลยปตทด่านซ้าย 1040 แล้วก็จากนั้นหนึ่งสูนอีกร้อยโลแล้วก็อาจจะนอนหลงสักก็ได้อ่าโอเคก็เราจ่ายตังค์แล้วเราไม่นอนเรารวยเราก็จะไปต่อว่าจะไปนอน แต่ว่าถึงตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนนี้4ี่โมงแปดนาทีเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีเราออกไปออก4ี่โมงเก้านาทีครับ ตอนนี้เรายี่สิบเก้าโอเคเดี๋ยวกัน ตอนนี้เราอยู่บนเราอยู่บนอะไรอ่ะภูสายดาวเอ้ยภูสายดาวเอ้ยภูอะไรภูสวนทรายภูสวนทรายครับ เดี๋ยวเรากำลังเราเราเรานี่ไงตรงนี้เป็นทางลงมาจากภูสวนทรายของ0 0กิโลใช่จะสวนทางัเราขึ้นมาประมาณ 4กิโลขันประมาณ 13ถึง15 โอ้ยืนกันหลังแทบหักเลย เดี๋ยวเรากำลังไหลลงไปน่าจะยาวๆ1โลประมาณสักโลครึ่งได้ มาณสักโลครึ่งครับ เดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้อุณหภูมิเตึ๊ดอุณหภูมิ 15.3องศาเวลา6โมง1นาทีอยู่ที่กิโล 970 ครับ เดี๋ยวเราไปต่อครับ ายรีสอร์ทวันที่ตอนนี้กำลังปัดกำแพงด่านซ้ายครับ เจ็มสี่เปอร์เซ็นต์อุณหภูมิสิบเอ็ดจุดหกวันนี้มีภารกิจว่าจะปั่นให้ได้สามร้อยแปดสิบโลตอนนี้ได้มาแล้วพันสี่สิบ เห็นกล้องแล้วแข็งแกร่งขึ้นมาทันที 哎，哎。 ยังหมดแล้วยังไม่มาอีกไม่มี 130โลไม่เกินเที่ยงพรุ่งนี้รหัสที่10ธันวาวครับ คอนโทรลเซเว่นพุทเลยหนึ่งสอเจ็ดแปดตอนทุ่มสี่สิบห้า ดีร้อยหนึ่งสี่่วนห้าโลครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองสองสิบห้าอุณหภูมิยี่สิบเจ็ดองศาครับห้องนี้จะเหลือประมาณร้อยโล วดรวชัดชัดชัดชัดพลังกับพลังอะไรนะพลังม้าเติมเติมเติมเติมเห็นตกจังเลยพลังม้าจบแล้วครับพันห้า B P B ครับตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่ 10 ครับวันที่10 ภายในกรอบเวลา 125 ชั่วโมงนะครับ ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างอย่างที่ได้ถ่ายทอดออกไป ถอดใจมากบอกเลยว่า อาจจะยกแต่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่หนึ่งก็เริ่มถอดใจแล้ว วันที่สองก็ เพราะว่า 12 มอนสเตอร์จากที่ผู้ประกาศเขาได้แจ้งไว้มันโหดจริง ต้องยอมรับว่าเป็นการดูแลที่ที่ที่ดีมาก ๆ ของผู้จัดนะครับ ขอบคุณพี่วีพี่นุชด้วย ที่ช่วยทำแผลให้ตลอดทาง ช่วยดูแลนักปั่นทุกท่านดีเหมือนเหมือนนักปั่นเองครับ เพราะว่าเหมือนพี่วีแกไม่ได้ปั่นแต่ว่าแกก็ขับรถตามดูแลพวกเราตลอดคอยเช็ค GPS เลยสำหรับระยะทางไกลแบบนี้ GPS มีประโยชน์มากครับ คอยดูว่าเอ๊ะทำไมมันนิ่งจังทำไมคนนี้เคลื่อนไหวผิดที่ผิดทางอะไรเงี้ย ก็จะช่วยจัดการตรงนั้นได้ แล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่นะครับ คลิปหน้าที่ต่อไปนะครับสนามต่อไปยังไม่รู้จะไปไหนที่ไกลๆแล้วก็ได้เจอกันใหม่ครับ